สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมชินีแฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้พี่จะสาธิตวิธีการถักดอกสี่เหลี่ยม ลายนี้ที่พี่ถืออยู่นะคะ ลายนี้เวลาถักนะคะ มันจะถักจากวงกลมตรงกลางนะคะ แล้วขยายลายออกมาเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวพี่ให้ดูผัง แล้วก็สามารถถักตามได้เลย พี่มีปรับผังนะคะ ตรงขึ้นจำนวนไม่ได้ขึ้นเท่าเขา กลีบนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเท่าเขาแต่วิธีการถักถักตามผังเลยนะคะ ได้ ลายออกมาแบบนี้ ลายนี้สวยนะคะ เอาไปต่อเป็นเสื้อสวยมากนะคะ ต่อตรงแบบนี้ก็สวย ต่อเฉียงแบบนี้ก็สวยค่ะนะคะ ไหมที่พี่ใช้ในการทดลองตรงนี้นะคะ เป็นไหมซัมเมอร์ซอฟเบอร์สิบหกนะคะพี่ถักสองเส้นคู่นะคะ เข็มโคเชที่พี่ใช้เป็นเข็มโคเชหัวขนาดสองมิลนะคะสองจุดศูนย์เอ็มเอ็มค่ะ ลองดูนะคะ เดี๋ยวดูผังแล้วก็มาเริ่มลงมือถักกันนะคะ ผังต้นแบบที่พี่ใช้ในการถักเป็นผังนี้นะคะ งานมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงกลางค่ะนะคะ เริ่มตรงกลางตรงนี้ พี่จะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะ แล้วก็ขึ้นแถวที่หนึ่งหลังจากนั้นก็แบ่งงานออกเป็นสี่ส่วนนะคะ ก็จะเป็นกีบ สี่กีบออกมานะคะจำนวนที่ขึ้นตรงวงกลมตรงนี้กับตรงกีบไม่เท่าเขานะคะ เดี๋ยวค่อย ๆ ถักตามพี่ แล้วหลังจากนั้นก็เป็นโซ่ช่วงโซ่จะเหมือนหมดนะคะ แถวหนึ่งแถวสองไม่เหมือน แถวสาม แถวสี่แถวห้า แถวหกเหมือนค่ะ เหมือนต้นแบบ ดอกนี้นะคะเวลาต่อมันจะต่อทั้งหมดนะคะ หนึ่งจุด สอง สาม สี่ ห้า ต่อห้าจุด เดี๋ยวพี่จะถักแล้วก็ต่อให้ดู ยึดผังนี้ไว้นะคะ เดี๋ยวมาเริ่มลงมือถักกันนะคะ ดอกลายนี้นะคะ เวลาเริ่มมันจะเริ่มโดยการคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะ คล้องไหมเป็นวงกลม แล้วเวลาเราถักเนี่ย เราจะเก็บไหมตัวนี้มาด้วยเพื่อเอาไว้รูดตอนที่เราถักเสร็จแล้วนะคะ เริ่มตรงนี้นะคะ โดยการถักโซ่หนึ่ง ลายที่จะถักของแถวที่หนึ่ง เป็นการถักซิงเกิลโคเชนะคะ ซิงเกิลโคเชคือ x คือคอทอนะคะ ที่เราเรียกกันนะคะขึ้นมามีสองแบบนี้เรารวบนี่เรียก x นะคะ x หรือคอทอหรือซิงเกิลพี่เรียกซิงเกิลนะคะ เราจะถักซิงเกิลโคเชทั้งหมดสิบหกลักค่ะ ต้นแบบเขาถักเท่าไหร่ อันนี้พี่ไม่ทราบแต่พี่ถักสิบหกนะคะ หนึ่งแล้วนะคะ นับไปด้วยนะ สองค่ะ สาม สี่ ห้า หก มันจะเก็บไหมมาเรื่อยๆนะคะ เจ็ด สิบแล้วค่ะ อีกหกนะคะ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบห้า หลักที่สิบหกค่ะ พอหลักที่สิบหกเสร็จแล้วนะคะ เราเชื่อมตรงนี้ เชื่อมกับหลักแรก แทงแบบนี้นะคะ แล้วดึงผ่าน เราจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้ ยังไม่ต้องรูดนะคะ หลังจากนั้นก็จะขึ้นแถวที่สอง แถวที่สองนะคะ ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่ โซ่แปดนะคะ เนี่ยค่ะ ขึ้นโซ่แปด ขึ้นโซ่แปดเสร็จแล้วเราจะแบ่งตรงนี้ออกเป็นสี่ส่วนเท่า ๆ กัน สี่ส่วนเท่าๆกัน อันนี้หนึ่งส่วน สอง สาม ี่นะคะ สิบหกหารด้วยสี่ค่ะ ก็นับไปสี่ห่วง หนึ่ง สอง สาม สี่ นี่นะคะ หนึ่ง สอง สาม สี่ สี่คูณสี่ได้สิบหกนะคะ มันจะได้สี่ส่วนพอดีพอดี โซ่แปดนะคะถัก ซิงเกิลโครเชต์ค่ะ โซ่แปด ตรงนี้แบ่งให้เท่า ๆ กันนะคะซิงเกิลโคเชเราได้สามแล้วนะคะ ต่อไปห่วงที่สี่ค่ะ นี่ค่ะโซ่แปดแล้วเราก็จบตรงนี้ เราจบตรงนี้ดึงผ่านเลยนะคะ จบแถวที่สอง งานออกมาหน้าตาแบบนี้ ต่อไปแถวที่สามเราขึ้นกลีบนะคะ เวลาเราขึ้นกลีบ ตรงนี้พี่ไม่ได้นับตามเขานะคะ รงนี้พี่ขึ้นโดยการถักซิงเกิลโคเชพี่ถักซิงเกิลโคเชสองหลักค่ะ แล้วก็ถักตัวทีนะคะ นะคะ สองตัว ถักตัวเอฟค่ะ ถักตัวเอฟห้าตัว สอง สาม สี่ห้า ต่อไปงานจบตรงนี้เหมือนฝั่งที่เราเริ่ม เราก็จบโดยการถักตัวที ตัวทีก็ลงแบบนี้นะคะ ขึ้นมาแล้วรวบค่ะทีตัวที่หนึ่งทีตัวที่สอง ต่อไปถักซิงเกิลหรือเอ็กค่ะ สองตัว เราก็จะได้กีบออกมาโค้งๆหน้าตาแบบนี้กีบที่สองขึ้นเหมือนกันนะคะ ข้ามมา ถักเอ็กก่อนสองตัว มันจะค่อยๆไล่ขึ้นไปนะคะ x สองตัวถัก t ค่ะ สองตัว t ขึ้นมามีสามแล้วรวบพร้อมกัน นี่นะคะ t นะ ต่อไปเป็น f f หรือดับเบิลโคเชค่ะ ห้าตัว หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ทีค่ะรวบสองตัว ถักเอ็กค่ะ รวบ อีกสองกีบถักเหมือนกันค่ะ เราจะถักวนมาจนมาถึงตรงจุดสุดท้ายตรงนี้ หลังจากที่ถัก ทีสองตัวนะคะ เราจะจบโดยการถักเอ็กสองตัว อ x สองตัวเสร็จแล้วเชื่อมต่อ เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นนะคะ ดึงผ่านนนะคะ ดึงผ่านตรงนี้ นี่นะคะ ดึงผ่านตรงนี้ แล้วกีบมันจะเชื่อมกัน หลังจากนั้นนะคะ เราเลื่อนห่วงไปสองห่วง เลื่อนห่วงที่หนึ่งเลื่อนห่วงที่สองเราจะถักโซ่ วิธีสังเกตนะคะ โซ่ เราจะถักโซ่ห้าซิงเกิล ไปที่กีบตรงนี้นะคะ บนกีบเนี่ย สี่โซ่ ตรงช่องเนี่ย โซ่หนึ่งตรงที่เราเริ่มเราเริ่มตรงนี้ก่อน นี่นะคะ โซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้านะคะซิงเกิลแบ่งเท่าๆกันนะคะ ไม่ต้องกะเป๊ะว่าเออเว้นไปกี่ช่องนะคะ ให้เราดู ให้เราดูว่ามันเท่าๆกัน ี่ค่ะเหลืองานออกมาสวยเองนะคะ ไม่ต้องไปซีเรียสถึงขนาดรับกี่ช่องเว้นไปกี่อันนะคะ เนี่ยค่ะ ให้มันได้ออกมาสี่ หนึ่ง สอง สาม สี่เห็นไหมสอง สาม สี่ ห้า บางคนถักมันจะนับ นับว่าต้องเอาไปกี่ช่อง กี่หลัก ไม่ต้องค่ะหรอกะเอา นี่นะคะ นับนะคะ อันนี้ อันนี้ อันตรงที่อยู่เชื่อ อยู่ช่วงที่มันเชื่อมระหว่างกีบ เราไม่ต้องนับ เรานับบนนี้ ตรงข้างบนนี้เราต้องให้ได้สี่นะคะ อันนี้อันที่หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากีบที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้ากีบที่สามหนึ่งสองสามสี่ห้ากีบที่สี่ค่ะอ่ะ ให้ดูนะคะ ตรงเชื่อมมันจะมีอยู่หนึ่งเห็นไหมคะหนึ่งโซ่แล้วข้างบนกีบมันจะมีอยู่สี่หนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเชื่อม วิธีเช็คงานนะคะ เราเช็คแบบนี้ บนกีบมีสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ ตรงเชื่อมมีหนึ่ง บนกีบมีสี่นะคะตรงเชื่อมมีหนึ่งบนกีบมีอยู่สี่ ตรงเชื่อมมีหนึ่งบนกีบมีอยู่สี่ตรงนี้เราจะปิดตรงตัวเชื่อม เวลาเราปิดตรงตัวเชื่อมนะคะ โซ่เราเป็นโซ่ห้า เวลาเราปิดตรงตัวเชื่อมเราปิดโดยการถักโซ่สอง แล้วปิดงานตรงที่จุดเริ่มต้นตรงนี้แทงลงไปตรงนี้นะคะ โดยการถักดับเบิลโคเช มันจะได้ห่วงที่เชื่อมมาเพื่อปัดให้งานมันเริ่มตรงกลางห่วง ต่อไปนะคะ โซ่ห้า ถักวนรอบค่ะ ลงไปตรงนี้นะคะ ถักวนรอบเลย โซ่ห้าซิงเกิลบนรอบค่ะ าแถวแรกเราเริ่มถูกแถวนี้มันจะตามแถวแรกนะคะ ถ้าแถวแรกผิดเนี่ยรื้อยาวเลย นี่นะคะมันจะถักโซ่ห้าแล้วก็ถักซิงเกิลลงไปที่โซ่ค่ะ เราถักโซ่ห้าซิงเกิลวนมาจนมาถึงตรงจุดที่เราจบนะคะ เวลาจบจบโซ่สอง แล้วตรงนี้ก็เป็น ดับเบิลโคเชนะคะ งานจะเป็นแบบนี้ ทีนี้ ขึ้นแถวก่อนที่จะถักกีบนะคะสอง สาม สี่ ห้าหกเจ็ดแปด โซ่แปด ถักซิงเกิลนะคะทำมุมสอง สาม สี่ ห้า โซ่ห้านะคะ ซิงเกิลทั้งหมดสี่ครั้งนะคะ ครั้งที่หนึ่ง สอง สามสี่ ห้า โซ่ห้า ซิงเกิลอันที่สอง โซ่ห้าซิงเกิลอันที่สาม โซ่ห้าซิงเกิลอันที่สี่ แล้วเราจะถักมุมเหมือนตรงนี้ค่ะ มันจะอยู่ตรงตรงนี้ตรงแหลมๆนี่พอดี มันก็จะเป็นโซ่แปด ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มโซ่แปดนะคะ ตรงทำมุมอันที่หนึ่ง มันก็จะเป็นโซ่แปดซิงเกิลเป็นมุมอันที่สองต่อไปก็เป็นโซ่ห้าซิงเกิลทั้งหมดสี่ครั้ง โซ่ห้าซิงเกิลอันที่หนึ่งนะคะ อันที่สอง อันที่สาม อันที่สี่ ตรงนี้เป็นโซ่แปดนะคะ สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด โซ่แปดซิงเกิลนะคะมันจะได้มุมหนึ่ง มุมสอง มุมสาม ต่อไปเป็นมุมที่สี่ โซ่ห้าซิงเกิล โซ่ห้าซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิล ตรงนี้จะสี่นะคะ หลังจากมุมนะคะก็หนึ่งสองสามโซ่ห้าซิงเกิลสี่ครั้ง แล้วมุมมันจะขึ้นตรงแหลมๆที่พอดีค่ะ วิธีสังเกต ด้านสุดท้ายนะคะ ก่อนจะปิดงาน ตรงนี้จะมีอยู่สี่ช่องนะคะ ปิดงานเหมือนเดิมค่ะ ตรงนี้ ด้วยการถักโซ่สอง แล้วก็ดับเบิลโคเชต์แทงลงไปนะคะ เราก็จะได้งานออกมาสี่มุมค่ะ มุมที่หนึ่ง มุมที่สอง มุมที่สาม มุมที่สี่ มันจะลงตัวพอดีถ้าเราเริ่มตั้งแต่แถวที่หนึ่งลงตัวตรงโซ่นะคะ นับให้ดีนะคะ นับช่องให้ดี เริ่มนะคะ ตรงนี้กีบ เราจะถักดับเบิลโคเชต์แปดครั้งค่ะ เรียงมาเลยนะคะ แปดครั้งขั้นด้วยโซ่ห้า หกนะคะ เจ็ด แปด ตรงนี้เป็นกลีบนะคะ แล้วก็ตรงนี้ขั้นด้วยโซ่ห้า เอ้ยเจ็ดนะคะ แล้วก็แปด นี่นะคะ พอได้โซ่แปดเสร็จแล้ว เราก็ถักตรงนี้เป็นซิงเกิล โซ่ข้างบนมันจะเป็นโซ่สามนะคะ สามช่องนะคะ อันนี้อันที่หนึ่ง โซ่ห้าซิงเกิลช่องที่สอง โซ่ห้าซิงเกิลช่องที่สาม มันจะลงตัวพอดี แล้วตรงนี้ก็จะถักกีบ กีบมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่มุมนะคะ ตรงนี้ถักดับเบิลโคเชต์แปดครั้งนะคะ แปดครั้งแล้วขั้นด้วยโซ่ห้าค่ะ สองสี่หกเจ็ดแปดครั้ง ขั้นด้วยโซ่ห้า แล้วก็ถักอีกแปดครั้งบนมานะคะ มันจะได้มุมออกมาทั้งหมด สี่มุมแบบนี้ มันจะลงตัวพอดีนะคะ มันจะเป็นกีบขั้นด้วยโซ่สามแบบนี้ค่ะ เรามาดูวิธีปิดงานตรงนี้ แล้วเดี๋ยวพี่จะต่อให้ดูนะคะ โซ่ห้านะคะ ซิงเกิลโซ่ห้าซิงเกิลปิดงานตรงนี้นะคะ โซ่ห้า แทงลงไปตรงนี้ตัดไหมค่ะ ดึงผ่านแล้วล็อก เวลาเราถักงานที่เป็นงานต่อดอกนะคะ เวลาเราจะเก็บไหม ให้เก็บตรงนี้ก่อน เนี่ยค่ะ เราลูดลูดเข้ามา ตรงกลางนะคะ ส่วนตรงนี้เวลาเราต่อดอกเราอย่าเพิ่งเก็บ นะคะ ไม่งั้น เดี๋ยวเวลาเราต่อผิดเราจะหาวิธีแก้ไม่เจอ ถ้าเราจะเก็บก่อนก็เก็บเฉพาะตรงนี้ล็อกให้อยู่นะคะ เดี๋ยวพี่จะต่อดอกให้ดู เวลาเราจะถักงานต่อดอกเราควรจะถักดอกที่เป็นดอกต้นแบบที่เป็นแรงมือเรานะคะ เพราะว่าไหมเหมือนกัน เข็มเหมือนกันบางทีแรงมือไม่เท่ากัน ขนาดดอกออกมาจะได้ไม่เท่า จะได้ออกมาบางทีไม่เท่ากันนะคะ พี่จะวัดตัวนี้ต้นแบบนะคะ ต้นแบบนี่นะคะ วัดส่วนที่กว้างจากหนึ่งมุมไปหาหนึ่งมุมพี่ได้สิบเซนนะคะ ความกว้างของดอก ถ้าวัดแนวทะแยง แนวทะแยงนะคะ แรงมือพี่ได้สิบสามเซน คุณลองดูว่าของคุณได้กี่เซนนะคะ แรงมือแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะ เดี๋ยวมาดูวิธีต่อดอกนะคะ ต่อไปเรามาดูวิธีต่อดอกนะคะ ถ้าเราจะถักงานที่เป็นงานต่อดอก เราจะต้องถักดอกที่เป็นดอกสมบูรณ์ออกมาก่อนหนึ่งดอก หน้าตาแบบนี้นะคะ แล้วดอกที่สองที่จะเอามาต่อ ถ้ากรณีที่เป็นงานต่อดอกแบบไม่ตัดไหม เป็นการต่อดอกปกตินะคะ เราก็ถักดอกออกมา แบบนี้ หนึ่งด้าน ด้านที่สอง พี่จะต่อด้านที่สามนี้เข้ากับตัวลายดอกนะคะ เวลาเราจะถักงานมันจะเริ่มจุดแรกที่ต่อก็คือตรงมุมกีบ มันจะต่อด้วยการถักโซ่ห้านะคะ ตรงนี้จะเป็นโซ่ห้าทั้งหมด เราก็ถักตรงนี้โซ่สอง เราค้างไว้ก่อน ด้านที่เราถูกหัน ด้านถูกเข้าหาตัวเรา งานจะมีด้านถูกกับด้านผิด ด้านถูกเป็นด้านโชว์งานนะคะ ด้านผิดหน้าตาจะแบบนี้ ด้านผิดจะไม่สวยเท่าด้านนี้นะคะ งานที่เราจะเอามาต่อ ชิ้นนี้หันด้านหลังค่ะ หันด้านผิดเข้าหาตัวเรานะคะ เอาด้านผิดชนกับด้านผิด ประกบงานให้ตรงกัน เวลาเราต่อดอก ด้านผิดต้องชนกับด้านผิดแบบนี้นะคะ จับได้ให้ดี ไม่งั้น เดี๋ยวเวลาเราต่อออกมาอันนึงเป็นด้านหน้า อันนึงเป็นด้านหลัง มันจะไม่สวย นะคะ มือใหม่หัดต่อดอกกับด้านให้ถูกนะคะหันด้านหลังชนกัน แทงตรงนี้นะคะ แทงมุม ดึงผ่าน ดูโซ่นะคะ ตรงนี้จะเป็นโซ่สามละโซ่สี่โซ่ห้าเราปล่อยงานที่เราต่อ เรากลับมาถักงานเราต่อนะคะ นี่นะคะ อันตัวนี้เป็นงานที่เราถักอยู่ตามผังตรงนี้เราก็ถักดับเบิลโคเชต์แปดหลัก นี่นะคะ แปดหลัก ต่อไป ถ้าตามหางตรงนี้ต้องเป็นโซ่ห้า เราก็ถักโซ่สองค่ะ แล้วไปดูตัวที่เราต่อ ประกบชนกันแบบนี้ ตำแหน่งตรงกัน ช่องนี้นะคะ แทงดึงผ่าน ดูโซ่เราตรงนี้จะมีโซ่สามเห็นไหมคะ สี่ ห้า กลับมาถักงานเราค่ะซิงเกิลต่อนะคะ หนึ่ง สอง ต่อค่ะ ดึงผ่าน สี่ ห้า มาถักซิงเกิล หนึ่ง สอง ต่อ ดึงผ่าน สี่ ห้า กลับมาถักซิงเกิลแล้วถักกีบตรงนี้ค่ะ งานเราจะถักเหมือนผัง เรา ปกติค่ะ ตรงไหนที่มันตรงกัน เราก็เอาไปเชื่อม ตรงนี้ ดับเบิลโคเชต์แปดครั้งนะคะ ันที่สี่ อันสุดท้าย อืมอันที่ห้านะคะ ตรงนี้ โซ่สอง หลังชนหลัง นี่นะคะ ดึงผ่าน สาม สี่ ห้า จุดที่เราต่อทั้งหมดค่ะ งานมันจะเชื่อมต่อแบบนี้ เราก็วนกลับมาถักงานเรา ดับเบิลโคเชต์แปดหลักนะคะ แล้วตรงนี้ก็เป็นซิงเกิล เราจะจบงานดอกแล้วนะคะ โซ่ห้าซิงเกิลคลิปพี่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ถ้าไวไปก็กดหยุดดูไม่ทันคุณก็กดย้อนนะคะ งานฝีมือคุณทำได้ค่ะ ไม่ยากนะคะ สวยไม่สวยอยู่ที่แรงมือนะคะ โซ่ห้าปิดงานค่ะ ตรงนี้ ดึงผ่านออกมา ตัดไหมค่ะ เอาไว้เก็บทีหลังนะคะหลังจากที่เราต่องานได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วเพราะถ้าเราถักแล้วเราเก็บเก็บดอกตรงนี้เลยนี่นะเดี๋ยวเวลาเราแก้เราเองจะหามุมไม่เจอ เนี่ยค่ะ เราก็จะได้ตัวดอกออกมา ตรงนี้เราก็รูดแล้วเราก็เก็บเศษนะคะรูด เวลาเราเก็บเศษเราก็ใช้เข็มสอดนะคะ ช่วย แล้วก็ซ่อนไหม ซ่อนไหมไปตาม ตาม ดอกเนี่ยค่ะ ล็อกไหมถ้าไหมคุณ ลื่นก็เลื่อนไปไกลๆนิดนึง นะคะ แต่ถ้าไหมของคุณเป็นไหมที่มันไม่ ลื่นอย่างไหมคอตตอนก็ไม่เป็นไรค่ะ ไม่หลุด ตรงนี้ต้องล็อกนะคะ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยว พอใส่เป็นเสื้อแล้วรูโบ ไม่สวยนะคะ นะคะแล้วก็ตัดไหม เราก็จะได้หน้าตาดอกออกมาแบบนี้ ดอกนี้สวยนะคะ เอาไปต่อเป็นเสื้อสวยมาก ต่อตรงนี้ก็สวยนะคะ ต่อเฉียงนี้ก็สวยค่ะ ลองดูค่ะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ